เวอร์นะครับเ o อร์ของของเอราวันนะ มาตาดิเอ็นนะ อันนี้ผมจะย้อนสายมาประมาณ เสียงกลางแล้วกัน มันจะทุ้มๆนิดๆ แล้วก็แหลมแหลมเยอะๆเลย ลองฟังดูนะครับ การคดีที่เขามถ้าขอูเมียด้วยอะไร จะสั่งเสียอนไว้ก่อนตาย จะเอาร่างกายไปายกินกอดูน้ำตาไหลลิน แววยิูน้อยลองจเจ้ายังไม่เข้าใจดอกนา encontrar. บาปกรรมนั้นคงตามทัน วันนั้นฉันฆ่าคนตาย คนเขาแล้วเขาก็คือใจ ฉันถูกหลอกไว้ในทันที หากแต่สารคดีที่เขา 2 5 1ข้าแต่สารคดีที่เขาลงข้าขอพบลูกเมียด้วยอะไร จะสั่งเสียคำสอนไว้ก่อนตาย จะได้ เอาร่างกาย si